Halo. Selamat datang pada kesimpulan dari kursus bahasa Indonesia. สวัสดีค่ะ เรามาถึงบทสรุปของการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียระบบเปิดสำหรับมหาชนแล้วนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการเรียนภาษาอินโดนีเซียตั้งแต่ต้นจนจบ ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซีย ระบบเปิดสำหรับมหาชนนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการเรียนภาษาอินโดนีเซียเท่านั้น หากท่านเข้ามาเรียนภาษาอินโดนีเซียทวนซ้ำบ่อยๆ ก็จะทำให้สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ